ที่จะใส่ใจ ไม่มีเธออยู่ในสายตา ฉันมองเธอแค่เป็นคนไร้ค่าเสียเวลาจะไปสนใจ เปลี่ยนรักเธอ so tired ามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงสุดท้ายก็แพ้เป็นเพลงประกอบละครของคนละขอบฟ้านะคะ ได้ทาง YouTube Channel Channel 3 Soundtrack Official นะคะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ